งกาแฟมาเล่าให้ฟังค่ะริปเปอร์ทั้งหมดที่เรามีเนี่ยก็จะประมาณในคลิปที่เราทำการทดสอบเรื่องความเร็วของริปเปอร์นะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ไปย้อนดูได้ค่ะ ซึ่งเราเนี่ยก็จะมีแต่ริปเปอร์ที่เป็นทรงกลวยนะคะ อย่างที่เราเคยบอกไปว่าเราชอบสไตล์นี้ค่ะ และอย่างนะคะ เพราะว่าเราขี้เกียจซื้อกระดาษกรองหลาย ๆแบบค่ะ ถ้าใช้ทรงกลวยแบบเดียวกันก็ใช้กระดาษกรองแบบเดียวกัน ง่ายดีค่ะ แต่มีหลายๆ คนเนี่ยถามเข้ามา อยากให้เราพูดเรื่องริปเปอร์ที่ไม่ใช่ทรงกลวยบ้าง เราก็เลยจะมาพูดถึงเจ้า f e l l o Stack X ตัวนี้ค่ะ เล่าที่มาที่ไปกันสักนิดนึงก่อนนะคะ ว่าปกติแล้วเนี่ยเราไม่มีริปเปอร์ทรงนี้ แล้วทำไมเราถึงเลือกซื้อตัวนี้มาเป็นตัวแรกไม่ซื้อตัวอื่นก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่า เราอะก็ดูมาจากคลิปคนอื่นเหมือนกัน ฟังคนอื่นเขาป้ายยามาเหมือนกันค่ะ ในคลิปของคุณเจมส์ฮอฟแมนเนี่ยนะคะ มันจะมีอยู่คลิปหนึ่งซึ่งเราก็จำไม่ได้แล้วเหาว่าคลิปไหน แต่ว่าเขาอะเคยพูดเอาไว้ว่า Stack X เนี่ยมันเป็นริปเปอร์ที่สามารถชงได้สม่ำเสมอที่สุดเราก็เลยทดไว้ในหัวค่ะ อืมมันเป็นตัวที่น่าสนใจมากเลย ประกอบกับช่วงก่อนนะคะ เรามีความเวิร์นเวอร์อยากได้ตัว Stack EKG กาชงกาแฟนะคะ สีน้ำเงิน Stone Blue ค่ะ ซึ่งสีสวยมาก เป็นสีพิเศษของเขาออกใหม่นะคะ แล้วมันก็มีโปรโมชั่นค่ะ ซื้อแล้วก็จะแถมน้องแสกเอ็กตัวนี้ค่ะ เราก็รีบจัดเลยสิคะ จะรออะไรใช่ไหมคะ คุ้มยิ่งกว่าคุ้มค่ะ เราก็เลยได้น้องตัวนี้มานะคะ พูดถึงเฟลโลกันสักนิดนึงนะคะเฟลโลเนี่ยเขาก่อตั้งโดยคุณเจค มิลเลอร์ค่ะ ชาวอเมริกัน ซึ่งเป็นคนที่หลงไหลในกาแฟมาก เขาออกแบบ Product ตัวแรกของเขาออกมาก่อนนะคะ ซึ่งมีชื่อว่า Duo Coffee Steeper ค่ะ ซึ่งตัวนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ชงกาแฟที่มีลักษณะการทำงานเนี่ยคล้ายๆกับ Craver Dipper แล้วก็ตัว Halio Switch นะคะ ซึ่งได้เปิดตัวระดมทุนใน Kickstarter ตอนปี 2013 แล้วก็ประสบความสำเร็จมากนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ตั้งบริษัท Fellow ขึ้นมาค่ะ โดยที่เขามีคอนเซปที่ว่าเป็นบริษัทสตาร์ทอัพ ที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยทั้งนักชงมือโปรแล้วก็มือใหม่ ให้ชงกาแฟที่บ้านได้ดีอย่างเหลือเชื่อ ทางเฟลโลเองเนี่ยนะคะ เขามีโปรดักที่ได้รับความนิยมมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นตัว s a c EKG o a t Glider Atmos Vacuum Canister หรือว่าแก้ว Carter m a x ซึ่งโปรดักของเขาเนี่ยนะคะ เราก็มีอยู่หลายตัวเลยค่ะ กลับมาที่เรื่อง Ripper กันต่อนะคะ Ripper ของเขาเนี่ยมีทั้งหมด 2 รุ่นค่ะ ก็คือตัว stack x ตัวนี้นะคะ เป็นตัวสั้นค่ะ แล้วเขาก็จะมีตัว stack xf นะคะ ซึ่งตัวเนี่ยมันก็จะยาวกว่าค่ะ ส่วนกระดาษกองของเขาเนี่ยก็จะมี2ไซส์เหมือนกันค่ะ ตามขนาดของริ p เปอร์โดยที่กระดาษกองเนี่ยนะคะเขาจะเป็นทรงจีบค่ะ เหมือนกับกระดาษกองของคาลิปะนะคะ ซึ่งถ้าหมดแล้วเนี่ย เราก็จะสามารถใช้กระดาษกองคาลิปะ185ก็ได้ค่ะ มันเป็นไซส์เดียวกัน แต่ว่าตัวกระดาษกรองของตัว StackX เนี่ยนะคะองศาของกระดาษกรองเนี่ยเขาจะชันกว่าค่ะแต่มันใช้ได้กันได้ค่ะ ข้อควรระวังสำหรับกระดาษกรองทรงนี้นะคะ ก็คือว่าเราจะต้องเก็บมันดีๆค่ะ หากล่องหรือว่าที่วางสำหรับเขาโดยเฉพาะนะคะ เพราะว่าถ้าจีบของมันเนี่ยยับยุยี่แล้วเนี่ยมันจัดใหม่ยากค่ะ ถ้าจะให้ดีเนี่ยให้ซื้อรุ่นที่แพ็กเกจมาเป็นกล่องกระดาษใส ก็จะสะดวกกว่าค่ะ เพราะว่าให้มันอยู่ในกล่องอย่างนั้นแหละ มันปลอดภัยแล้วค่ะ ในชุดของเขานะคะ ก็จะมีกระดาษกรองแถมมาให้ 15 ชิ้นค่ะ ส่วนชิ้นอื่น ๆในเซตเนี่ย ก็จะมีตามนี้เลยนะคะ ชิ้นแรกก็จะเป็นริปเปอร์ค่ะ แล้วก็จะมีตัวที่เป็นรวยใส่กาแฟนะคะ อันนี้ค่ะ ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเทกาแฟใส่ลงไปในกระดาษกรองได้แบบไม่หกค่ะ คือวางไว้แบบนี้นะคะ แล้วก็ นี้นี่ค่ะ แล้วหลังจากนั้นนะคะ เขาก็จะมีตัวนี้ค่ะ ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นถ้วยใส่เมล็ดกาแฟ หรือที่เขาเรียกว่าเลโชเอทนะคะ ซึ่งมันจะมีเครื่องหมายจุดอยู่ข้างในค่ะ ทำให้เราสามารถปริมาณกาแฟได้โดยไม่ต้องใช้ตะช่างนะคะ โดยที่ว่าจุด1จุดเนี่ยก็คือปริมาณกาแฟ 20 กรัม แล้วก็ 2 จุดก็คือ 40 กรัมค่ะ นอกจากนี้เนี่ยเราก็จะสามารถใช้ตัวนี้เนี่ยลองดิปเปอร์เวลาที่ชงเสร็จแล้วได้นะคะ จะทำให้ไม่หกเลอะเทอะค่ะส่วนตัวดิปเปอร์ของ StackX เนี่ยนะคะ เขาจะเป็นผนัง2ชั้นนะคะ โดยที่ระหว่างชั้นเนี่ยเขาจะเป็นฉนวนสูญญากาศค่ะช่วยรักษาอุณหภูมิ ระหว่างการชงให้ค่อยๆ ลดลงอย่างช้าๆ โดยดูได้จากกราฟที่คุณจนทานการเย่เขาได้ทำการทดลองเปรียบเทียบกับ B60 พลาสติก แล้วก็เซรามิกนะคะก็จะเห็นได้ว่าความชันของกราฟช่วงต้นเนี่ยของตัว StackX เขาจะชันน้อยกว่า ซึ่งก็หมายถึงว่า อุณหภูมิเนี่ยค่อยๆลดลงช้ากว่าค่ะ แล้วนอกจากนี้เนี่ยเขายังออกแบบสโลปนะคะ ด้านในเนี่ยค่อนข้างชัน เพื่อเพิ่มผิวสัมผัส ระหว่างน้ำกับผงกาแฟค่ะ โดยดิปเปอร์ตัวนี้เนี่ยผิวด้านในเขาเรียบนะคะ ออกแบบมาให้ใช้กับกระดาษกรองแบบจีบค่ะ และด้านล่างเนี่ยเขาก็จะมีรูด้านล่างของดิปเปอร์นะคะ ซึ่งรูเนี่ยก็จะเป็นลักษณะรูที่เล็กหน่อยค่ะ ตัว stack x เนี่ยจะมีรูทั้งหมดเป็นรูเล็กๆนะคะ 10 รูค่ะซึ่ง ripper ที่เป็นทรงก้นตัดแบบนี้เนี่ยนะคะเขาจะมีการออกแบบจำนวนแล้วก็ขนาดของรู ตรงก้นเนี่ยจะแตกต่างกันไปตามแต่ละยี่ห้อแล้วก็แต่ละรุ่นค่ะ นอกจากนี้เนี่ยตัว coffee b a s ของ ripper ก้นตัดเนี่ยนะคะเขาก็จะตื้นกว่าทรงกรวยค่ะ เรื่อง coffee b a s เนี่ยเราก็เคยพูดไปแล้วในคลิป Lily Dip นะคะ เพราะว่ามันมีความแตกต่างกันหลายจุดค่ะทำให้วิธีการชงโดยใช้ดิปเปอร์ทรงก้นตัด กับทรงกลวยเนี่ยมีความแตกต่างกันค่ะ ถ้าเป็นทรงกลวยเนี่ยก็จะเน้นเทลงบริเวณตรงกลางนะคะ เราจะไม่ค่อยเทใกล้ๆกระดาษค่ะ แต่ถ้าเป็นทรงก้นตัดแบบนี้เนี่ยไม่จำเป็นค่ะ สามารถเทให้สม่ำเสมอทั่วๆกันได้เลย ตัวในกล่องของ Stack X เนี่ยนะคะ เขาก็จะมีสูตรชงมาให้ด้วยค่ะตรงนี้นะคะ ซึ่งสูตรของเขาเนี่ยก็จะใช้กาแฟ 20 กรัม น้ำ 90-96 องศาเซลเซียสนะคะ แล้วก็เทวนไปประมาณ 2-3 นาที จนกว่าปริมาณน้ำกาแฟที่ได้เนี่ยจะเป็น 300 กรัมค่ะ ซึ่งถ้าเราใช้คู่กับตัว stack double wall craft นะคะ มันก็จะมีขีดบอกปริมาณน้ำกาแฟที่ได้อยู่ค่ะ หรือว่าเราจะใช้คู่กับตัว stack double wall tasting glass ก็ได้นะคะ เพราะว่าเขาออกแบบมาให้มันใช้ด้วยกัน ดูรูปจากที่กล่องก็ได้เลยค่ะ นี่ไงค่ะ แต่ว่าไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะคะ เราก็ไม่มีค่ะ เพราะว่าการที่เราจะดิฟกาแฟเนี่ย จริงๆ แล้วเราดิฟใส่ภาชนะแบบไหนก็ได้ค่ะ วันนี้นะคะ เราจะชงโดยใช้สูตรการชงของเราค่ะ โดยเมล็ดกาแฟที่ใช้วันนี้นะคะก็จะเป็น Ethiopia Yoga Chef Natural Process ของ Asama Coffee and Roastery ค่ะ เราใช้เมล็ดกาแฟทั้งหมด 15 กรัมนะคะ โดยบดด้วยคอมมาันเต้ 18 คลิกค่ะ ใช้น้ำ 225 กรัม อัตราส่วนก็จะเป็น 1 ต่อ 15 ค่ะ ใช้น้ำที่อุณหภูมิ 93 องศา เดี๋ยวเรามาลองชงกันดูค่ะ เริ่มต้นนะคะ อย่างแรกเราก็จะต้องล้างกระดาษกรองก่อนค่ะ โดยตอนล้างกระดาษกองเนี่ย เราจะใช้น้ำเยอะนิดนึงนะคะ เพื่อที่จะได้วอร์มตัวดิปเปอร์ไปด้วยค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็ใส่กาแฟเลยค่ะ เราจะแบ่งการเทน้ำเป็นทั้งหมด3 ้งนะคะโดยครั้งแรกเนี่ยเราจะบูมก่อน 30 กรัม 30 วินาทีนะคะ แล้วเราค่อยเทน้ำต่อค่ะโดยครั้งที่2เนี่ยเราจะเทน้ำจนเป็น 180 กรัมนะคะ โดยตอนที่เทเนี่ย เราก็เทให้โดนตรงขอบกระดาษด้วยนะคะ มันจะได้ช่วยล้างพวกผงกาแฟที่ติดอยู่ตรงขอบขอบ ช่วงแรกค่ะที่เราเทน้ำให้เป็น 180 กรัมเนี่ยนะคะ ก็จะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณเวลารวม นะคะ ประมาณ1นาทีถึง1นาที 10 วินาทีประมาณนี้ค่ะ หลังจากนั้นนะคะ ก็รอเวลาประมาณ 15 วินาทีแล้วเราก็จะเทต่อค่ะ เทต่อก็อย่าลืมล้างตรงขอบๆด้วยนะคะ เทจนเป็น 225 นะคะ รอจนน้ำแห้งหมดนะคะแล้วก็ยกออกค่ะ ก็จะใช้เวลาเนี่ยอยู่ประมาณนาที 50-2นาทีประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวมาชิมกันนะคะ จากที่ลองชิมที่เมื่อกี้ชงดูนะคะ ตัวนี้เนี่ยบูเบอร์รี่นำมาเลยค่ะ แต่ว่ามันจะไม่ใช่บูเบอร์รี่ที่เป็นแบบพวกโปรเซสพิเศษหรือว่าพวกขนมรสบูเบอร์รี่นะคะมันจะเป็นบูเบอร์รี่แบบบูเบอร์รี่สดอะคะ่ะแล้วก็มีเลมอนบางๆพอเย็นลงเนี่ยบูเบอร์รี่ก็ยิ่งชัดค่ะ แล้วก็มีความหวานเพิ่มขึ้น แล้วก็มี after taste นานขึ้นเบอร์บดเนี่ยนะคะ ใช้ได้ตั้งแต่ 16-18คลิกได้เลยนะคะ ก็ลองดูว่าชอบแบบไหนค่ะ ถ้า 16 คลิปเนี่ย ก็จะหวานนำค่ะถ้า 18 คลิปก็จะมีอมเปรี้ยวบาลานซ์กว่า แต่มันไม่ได้ถึงขั้นฟุ้งฟิ้งนะคะ รสชาติ เนี่ยเขายังไปในทางเดียวกันค่ะ สำหรับรสชาติของกาแฟที่ได้จากตัว Stack X เนี่ยนะคะ ก็จะเป็นตามสไตล์ของ Ripper ทรงก้นตัดเลยค่ะ ก็คือรสชาติ เนี่ยเขาจะหวานกว่าทรงกลวยนะคะ เพราะว่ามีการแช่นานค่ะสำหรับเรื่องของเทคนิคการชง เนี่ย การชงด้วยตัวก้นตัดแบบนี้ เนี่ย ชงแล้วก็จะพลาดยากกว่าค่ะ เพราะว่ามันจะเป็นลักษณะการเทน้ำลงไปเฉยๆนะคะ แล้วก็เขามีคอฟฟี่เบสที่ตื้นกว่าค่ะ ทำให้ไม่ค่อยเกิดการสกัดกาแฟเกิน หรือว่า over extraction การที่เทน้ำล้างผงกาแฟที่ติดอยู่ด้านข้างนะคะ หรือว่าการที่เราเทน้ำล้นออกไปนอกกระดาษกรองเพียงเล็กน้อยนะคะ ก็จะไม่ส่งผลต่อรสชาติค่ะ เพราะว่าตัวดริปเปอร์ก้นแบนเนี่ยเขาจะจำกัดทางออกของน้ำให้ไหลลงที่ ตรงรูตรงกลางนะคะที่เจาะบริเวณพื้นเรียบด้านล่างน้ำจะไม่สามารถไหลออกไปด้านข้างเหมือนกับริปเปอร์ทรงกลวยค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีความสม่ำเสมอทำซ้ำได้ง่ายไม่ต้องกังวลเรื่องเทคนิคการเทว่าจะเทแรงเทเบา เทตรงกลางหรือว่าเทวนน้ำเข้าออกยังไงสำหรับข้อเสียนะคะ ดูแล้วเนี่ยก็น่าจะมีเรื่องหลักๆ ก็คือเรื่องของราคาที่สูงสักหน่อยค่ะ เพราะว่าเขาเป็นสแตนเลสแล้วก็ไม่มีวัสดุแบบอื่นให้เราเลือกค่ะ ส่วนกระดาษกรองเนี่ยนะคะ ถ้าหากว่าเราใช้กระดาษกรองของเฟลโลเองเนี่ยก็จะแพงกว่าของคาริตะค่ะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเลือกใช้กระดาษกรองของคาริตะได้นะคะก็จะหาซื้อได้ง่ายกว่าแล้วก็ถูกกว่าค่ะ แต่ถ้าใครที่ซื้อตัว Stack XF มานะคะ ก็คือตัวที่มันสูงกว่าค่ะ ตัวนั้นเนี่ยจะใช้คาลิตะไม่ได้นะคะ ต้องใช้กระดาษเฉพาะของเฟลโลเขาเพราะว่ามันไม่มีรุ่นที่เป็นกระดาษกรองสูงขนาดนั้นค่ะ แล้วเพื่อนๆชอบใช้ริปเปอร์ทรงไหนกันคะ คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะ หรือถ้าตัวไหนน่าสนใจก็กระซิบบอกกันได้ค่ะ แต่เราอ่ะก็คงไม่ได้ซื้อตามทุกตัวหรอกค่ะ เพราะว่าที่มีอยู่เนี่ยก็เยอะมากเลย แต่ว่าถ้าตัวไหนเด็ดเนี่ยเผื่อว่าเราจะได้ไปลองบ้างแล้วจะได้มาเล่าให้ฟังค่ะ ยังไงก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกด subscribe กันไปด้วยค่ะ จะได้ไม่พลาดเวลาที่มีคลิปใหม่ๆนะคะ แล้วพบกันใหม่กับคลิปดีๆ มีสาระเช่นเคยค่ะ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดื่มกาแฟนะคะ พบกันค่ะ บ๊ายบาย